มาไหมเรียบร้อยนะจ๊ะไปแล้วดอกแรกไปแล้วคูณสองไปแล้วสองร้อยแปดสิบไปแล้วโอ้โห ปังแน่นอนนะจ๊ะอะยังไงพันหกไปแล้วพันหนึ่งไปแล้ว พูดผิดตื่นเต้นจนพูดผิดเข้าสิสปินเร็วไม่คิดว่าจะปังจะโกขนาดนี้อะยังไงมาไหมพันสี่ไปแล้วเรียบร้อยยังไงอะยังไงมาไหมมาไหมเท่าไหร่เท่าไหร่คูณเจ็ดไปแล้วตอนนี้เก้าร้อยหกสิบแล้วจ้ะปังแน่นอนนะจ๊ะเกมนี้นะจ๊ะการเข้าฟิสปินนะจ๊ะหัวใจตรงนี้นะจ๊ะสามารถทำให้เรา ไม่หลุดฟีสปินได้นะจ๊ะถ้าเราแตะเรื่อยๆ ไหลเรื่อยๆแต่รับประกันว่าไหลชัวร์ปังชัวร์แน่นอนจ้ะ อะยังไงยังไงมาไหมมาไหมเข้าไหมเข้าไหมสองพันหกไปแล้วนะจ๊ะคูณสิบสองไปแล้วบิ๊กวินไปแล้วจ้าเรียบร้อยเดี๋ยวดูซิรอบนี้บิ๊กวินไปแล้วนะจ๊ะแปดพันสองร้อยสี่สิบไปแล้วนะจ๊ะเอาโหกดได้กี่ทีเข้าฟีสปินแจกปังๆเยั่วๆคุ้มแน่นอนจ้ะ อะยังไง มาไหมโทโทวินไปแล้วจ้ะ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 เข้าอีกไหม มาอีกไหมมาอีกไหมหมุนทุกหมุนทุกรอบได้ทุกดอกโอ้โหปังจริงๆไปแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยนะจ๊ะฟรีสปินอีกแล้วโอ้โหปังบอกแล้วแน่นอนเชื่อใจเจเจแนะนำอะไรดีๆให้แน่นอนนะจ๊ะเอายังไง แต่ดูซิว่าฟรีสปินรอบนี้รอบที่2ของเราเนี่ยจะปังจะปัวหรือเปล่าถ้าปังปัวรอบนี้เจขอหยุดเจขอไป